เว็บไซต์ slideshare.net นะคะ เป็นอีกหนึ่งบริการบนอินเทอร์เน็ต ที่พัฒนาภายใต้แนวคิดเว็บ 2.0 ที่อนุญาตให้ผู้ที่สนใจทุกคนนะคะ สามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวได้นะคะ โดยที่ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถนำแฟ้มเอกสารดิจิทัลนะคะ ในฟอร์แมตหรือรูปแบบที่เป็น presentation หรือไฟล์การนำเสนอนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นดอทนามสกุลนะคะ dot ppt หรือนามสกุล dot pptx นะคะแล้วก็ .odp นะคะหรือแม้กระทั่งนะคะแฟ้มเอกสารนะคะที่เป็นโปรแกรม Microsoft Word นะคะไม่ว่าจะเป็นนามสกุล .doc .docx นะคะแล้วก็ .odt นะคะรวมไปถึงสื่อวิดีโอด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็สามารถนำมาเผยแพร่แบ่งปันกันได้ โดยที่เราเนี่ยนะคะในฐานะที่เป็นผู้ใช้งานนะคะเราก็ยังสามารถ ค้นหา นะคะ คีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญ ได้ตามที่ใจเราชอบนะคะหรือที่เราต้องการค้นหานั่นเอง ซึ่งการค้นหานั้นนะคะ มันจะขึ้นอยู่กับเจ้าของผลงานนะคะ เขาจะเป็นคนใส่แท็กนะคะของไฟล์นั้นๆ ไว้ ทำให้เราเนี่ยสามารถค้นหาบทความหรือไฟล์เอกสารนะคะหรือไฟล์วิดีโอต่างๆนั้นได้ ซึ่งการใช้งาน slideshare.net นั้น ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะ ภายใต้จุดประสงค์ของ discovery share และ presentation ค่ะ ถือได้ว่านะคะ slideshare เนี่ย เป็นจุดเริ่มต้นนะคะ ในการสร้างคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ของเราได้อย่างง่ายนะคะ โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปพะวงนะคะ เกี่ยวกับพื้นที่ในการจัดเก็บ รวมไปถึงการแปลงฟอร์แมตนะคะหรือรูปแบบของเอกสารอีกด้วย ดังนั้นในการสร้างคังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ของเรานะคะในรูปแบบขององค์กร หรือรูปแบบของส่วนตัวก็ดีนั้นนะคะในรูปแบบของการแบ่งปันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสไลด์แชร์เองเนี่ยก็นะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าตัวมันเองเนี่ย รองรับนะคะ รูปแบบหรือ ฟอร์แมตเอกสารที่ได้แนะนำไปไว้ข้างต้นแล้วเนี่ยตัวสไลด์แชร์เองเนี่ยยังแปลงเอกสารต้นฉบับที่นำเข้าเนี่ยให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถเรียกชมได้ง่ายขึ้นนะคะ หลังจากที่เราเนี่ยได้รู้จักนะคะสไลด์แชร์ .net กันไปเบื้องต้นแล้วเนี่ยคิดว่าหลาย ๆ ท่านเนี่ยคงอยากเริ่มต้นนะคะ ในการสร้างทางสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ของเรา โดยใช้ slideshare.net กันแล้ว เดี๋ยวเพื่อไม่ให้รอช้านะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มสร้างกันเลยค่ะ สวัสดีครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับ เราจะมาทำความรู้จักกับ การสร้างคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ โดยใช้สไลด์แชร์กันครับ โดยที่ก่อนอื่นเลย ทุกคนก็จะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์สไลด์แชร์ก่อนนะครับ โดยที่สามารถเข้าใช้งานสไลด์แชร์ได้ผ่านทางแอปพลิเคชันสไลด์แชร์หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.slideshare.net นะครับ ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆได้เลย ซึ่งเว็บไซต์ slideshare.net เนี่ยก็จะสามารถซัพพอร์ตเบราว์เซอร์ได้ทุกเบราว์เซอร์เลยนะครับ การเข้าใช้งาน slideshare เนี่ยก็ไม่ยากครับ เมื่อเราเข้ามาถึงเว็บไซต์ของ slideshare แล้วนะครับ เราก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับ มีรูปโลโก้ IN ซึ่งเป็น l i n k ์อ i n ของ slideshare อยู่นะครับ ก่อนที่เราจะเข้าไปใช้งานสไลด์แชร์เนี่ย เราจะต้องมี User ของ Slide Share หรือ Account ของ Slide Share ก่อนนะครับ โดยที่เราสามารถสร้าง Account หรือ log in เข้าไปที่ระบบของ Slide Share ได้นะครับ โดยที่เราสามารถกดที่ log in ตัวนี้ได้เลยนะครับ เมื่อเรากด log in แล้วระบบก็จะพาเรามาถึงหน้าที่จะให้เรา log in นนะครับ ในกรณีที่ เรามี user แล้วนะครับ เราก็สามารถพิมพ์ user email password และ login ได้เลย หรือถ้ายังไม่มีนะครับเราสามารถที่จะ login ผ่าน Facebook หรือว่า LinkedIn ก็ได้นะครับ เมื่อเรา login เสร็จเรียบร้อยนะครับ ระบบก็จะพาเรามาที่หน้าแรกของ LinkedIn นะครับ โดยที่หน้าแรกของ LinkedIn เนี่ยก็จะมีหน้าตาที่ค่อนข้างที่จะเป็นมิตร ต่อการใช้งานนะครับ จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ จะประกอบไปด้วย 1. ก็คือ today top slide share ก็คือไฟล์ที่มียอดผู้เข้าชมเยอะที่สุด 3 อันดับแรกของวันนะครับ ก็จะมาโชว์ในส่วนของหน้านี้นะครับ ส่วนที่2นะครับก็คือฟีเจอร์สไลด์แชร์นะครับส่วนของฟีเจอร์สไลด์แชร์เนี่ยก็คือไฟล์ทุกหมวดที่คนส่วนใหญ่เนี่ยสนใจ หรือระบบแนะนำให้เข้าไปใช้งานนั่นเองนะครับ หรือจะเป็นในส่วนของ latest conference ตัวนี้นะครับ latest conference ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของไฟล์ที่ใช้สำหรับประกอบการประชุมหรือการสัมมนาต่างๆ ก็สามารถเลือกชมได้ที่หัวข้อนี้นะครับ หรือจะเป็นในส่วนของ trending in social media นะครับก็คือไฟล์ที่เป็นกระแสนิยมที่คนเนี่ยกำลังนิยมแบ่งปันไปยังโซเชียลมีเดียต่าง ๆ อย่างเช่น LinkedIn Facebook Twitter หรือ Google Plus นะครับเมื่อเราเข้าไปเมื่อเรารู้จักหน้าตาเบื้องต้นของสไลด์แชร์กันแล้วนะครับ เราจะมาทำการอัปโหลดกันนะครับ ซึ่งการอัปโหลดเนี่ย ก็ เป็นการที่เราจะนำไฟล์สไลด์โชว์ของเราหรือว่าไฟล์นำเสนอของเราเนี่ยขึ้นไปยังระบบของสไลด์แชร์ภายใต้ยูเซอร์ของเรานะครับ โดยที่เราสามารถ ทำได้โดยการกดปุ่มอัปโหลดตรงนี้นะครับ เมื่อเราทำการกดปุ่มอัปโหลดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็จะเห็นหน้าตาอัปโหลดตรงนี้นะครับ ซึ่งระบบเนี่ย ก็จะให้เราเลือกไฟล์โดยการที่เราจะลากไฟล์ลงมาที่พื้นที่ตรงนี้ได้เลย หรือเราจะคลิกที่ select file to upload นะครับ เมื่อเราคลิกที่ select file to upload นะครับ เราก็สามารถเลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยนะครับนะครับ เมื่อเราเลือกไฟล์นะครับที่อัปโหลดเสร็จแล้วนะฮะเราก็กด Open ได้เลยนะครับ ระบบก็จะอัปโหลดไฟล์ของเราเข้าไปยังระบบของ Slide Share นะครับ โดยที่เราสามารถมาตั้งค่า Title description นะครับ category privacy tag ตัวนี้ได้นะครับ เมื่อเรากำหนดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับ เราสามารถกด public ได้เลย เมื่อกด public แล้วนะครับ สไลด์ของเราก็จะถูกอัปโหลดขึ้นไปยังระบบของสไลด์แชร์เรียบร้อยนะครับ เราสามารถมาดูสไลด์แชร์ของเราได้นะครับ ในส่วนของการจัดการไฟล์ที่เราอัปโหลดเข้าไปแล้วนะครับ เราสามารถทำได้โดย เราไปที่ user ของเราตัวนี้นะครับที่เป็นรูปตัวคนนะครับ เมื่อเราเข้ามาที่ user ของเราแล้วนะครับระบบก็จะโชว์ให้เห็นเป็น user ของเรานะครับเมื่อเราเอาเมาส์ไปวางไว้อีกทีหนึ่งนะครับให้เราเลือกที่เมนู my upload นะครับเมื่อเราเข้ามาเลือกที่เมนู My Upload ตรงนี้นะครับ เราก็จะเห็นไฟล์ที่เราอัปโหลดขึ้นไปนะครับ ในที่นี้มีอยู่1ไฟล์นะครับเมื่อเรา เข้ามาแล้วนะครับ เราก็จะสามารถจัดการไฟล์ของเราได้เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดความเป็นส่วนตัวของไฟล์นี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็น private นะครับ หรือจะเป็น public นะครับ ตรงนี้นะครับ แล้วเราก็สามารถดูได้ด้วยว่าใครมาดูสไลด์ของเราแล้วนะครับ ใครมีมีคนมากดไลค์ไหม มีคนมาคอมเมนต์ไหมหรือว่ามีคนดาวน์โหลดไปสักกี่คนนะครับ ตัวนี้เราก็จะสามารถทำเป็นสถิติของเราได้นะครับ โดยที่เรายังสามารถเข้าไปที่ปรับแก้สไลด์โชว์ ชิ้นนี้ของเราได้เลยนะครับหรือว่าจะกดพรีวิวดูก็ได้นะครับตรงนี้